คำถาม จะออกแบบสื่ออย่างไรให้สวยงาม และดึงดูดความสนใจของผู้เรียน คำตอบก็คือ ผู้ออกแบบควรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบพื้นฐาน 4 ด้านได้แก่ 1. ความเรียบง่าย 2. ความสม่ำเสมอ 3. ความชัดเจน และ 4. ความสวยงาม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. ความเรียบง่าย simplicity เป็นการออกแบบที่ยึดหลักความไม่ซับซ้อน เป็นเอกลักษณ์ หมายถึงมีการใช้ข้อความ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีโอ และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เหมาะสมไม่มากเกินไปและไม่น้อยจนเกินไป แต่เน้นพิจารณาการออกแบบเนื้อหามาก่อนความสวยงาม ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดการรับรู้ที่ถูกต้อง ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเรียบง่ายประกอบด้วย ปริมาณของข้อมูลจำนวนของชิ้นงาน ขนาดของชิ้นงาน รูปแบบการปรากฏ และจำนวนสีซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ปริมาณของข้อมูล เป็นการใช้ข้อความ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียงวิดีทัศน์ และองค์ประกอบอื่น ๆ ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ใส่ทุกอย่างที่กล่าวมาอัดแน่นในหน้าจอ ควรเว้นระยะห่างระหว่างองค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้เกิดพื้นที่ว่าง ทำให้ผู้เรียนได้พักสายตาและรู้สึกผ่อนคลาย จำนวนของชิ้นงาน ในกรณีที่มีข้อความ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีโอและองค์ประกอบอื่น ๆ มีจำนวนมาก การออกแบบหน้าจอเพื่อการนำเสนอเนื้อหาค่อนข้างยาก ควรจัดเรียงองค์ประกอบต่างๆ ให้เข้าใจง่ายและดูดี ขนาดของชิ้นงาน การเลือกใช้ขนาดของข้อความ ภาพวิดีโอ หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ควรเลือกใช้ให้เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ข้อความในส่วนเนื้อหา ให้มีขนาดปกติเหมือนกันทุกหน้าจอ สำหรับภาพควรเลือกใช้ภาพที่มีขนาดที่เหมาะสมกับหน้าจอเป็นต้น รูปแบบการปรากฏ เมื่อมีการเปลี่ยนหน้าจอ หรือการปรากฏขึ้นของข้อความหรือภาพ จะนิยมใช้เอฟเฟกเมื่อปรากฏสิ่งต่างๆ เหล่านั้น ถ้ามีการใช้เอฟเฟกมากจนเกินไป อาจทำให้รบกวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้นควรเลือกใช้เอฟเฟกให้พอดี เหมาะสม ไม่ใช้หลายรูปแบบ หรือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา จำนวนสี การออกแบบหน้าจอ ควรเลือกใช้สีไม่เกิน 3 สีหลัก คือ สีสำหรับพื้นหลัง และสีสำหรับพื้นหน้าที่เป็นข้อความ และกราฟิกประกอบหน้าจอ 2. ความสม่ำเสมอ เป็นการออกแบบที่มีการใช้รูปแบบของกราฟิกหรือองค์ประกอบต่างๆ ในการออกแบบหน้าจอให้เหมือนกันตลอดทั้งสื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยในการใช้สื่อ ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดความสม่ำเสมอ ประกอบด้วย สีสัน ขนาดและรูปทรง รูปแบบการนำเสนอ เสียง การชี้แนะ รูปแบบการใช้คำประโยค ตำแหน่งที่ปรากฏและเทคนิค โดยมีรายละเอียดดังนี้ สีสัน การออกแบบให้เกิดความสม่ำเสมอด้านสีสันควรทำการเลือกใช้สีเดียวกันตลอดทั้งสื่อ ขนาดและรูปทรง เป็นการเลือกใช้ขนาดและรูปทรงเหมือนกันตลอดทั้งสื่อ ยกตัวอย่างเช่น การเลือกใช้ตัวอักษรขนาด28พอยต์สำหรับเนื้อหาในทุกหน้าจอ และเลือกใช้ตัวอักษรขนาด36พอยต์สำหรับหัวข้อใหญ่ในทุกหน้าจอ รูปแบบการนำเสนอ เป็นการเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอให้เหมือนกันตลอดทั้งสื่อ ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามีไอคอนสัญลักษณ์กระดาษ ผู้เรียนสามารถใช้เมาส์คลิกได้ จะปรากฏป๊อปอัพแสดงข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาตลอดทั้งสื่อ เสียง เป็นการเลือกใช้เสียงเดียวกันตลอดทั้งสื่อ ยกตัวอย่างเช่น การเลือกใช้เสียงเดียวกันตลอด เมื่อคลิกที่ตัวเลือก ปุ่มเดินหน้า หรือปุ่มถอยหลังเป็นต้น การชี้แนะ การออกแบบให้เกิดความสม่ำเสมอด้านการชี้แนะ เป็นการเลือกใช้การชี้แนะให้เหมือนกันตลอดทั้งสื่อ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อผู้เรียนเลื่อนเมาส์ไปที่ภาพใดแล้วเคอร์เซอร์เปลี่ยนเป็นรูปมือทุกครั้ง เป็นการชี้แนะให้ผู้เรียนทราบว่า ภาพจะขยายใหญ่ขึ้น เพราะมีคำบรรยายประกอบเป็นอย่างนี้ตลอดทั้งสื่อตำแหน่งที่ปรากฏ เป็นการเลือกใช้ตำแหน่งของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏบนหน้าจอให้เหมือนกันตลอดทั้งสื่อ ยกตัวอย่างเช่น ตำแหน่งของเมนูจะอยู่ด้านซ้ายของหน้าจอตลอดการเรียน เทคนิค เป็นการเลือกใช้เทคนิคให้เหมือนกันตลอดทั้งสื่อ ยกตัวอย่างเช่น เทคนิคการให้ผลป้อนกลับ เมื่อผู้เรียนคลิกเลือกคำตอบ จะแสดงผลว่า ผู้เรียนตอบถูกหรือตอบผิด พร้อมทั้งปรากฏป๊อปอัพ เพิ่มคำอธิบายตลอดทั้งสื่อ 3. ความชัดเจน เป็นการออกแบบเนื้อหาให้เข้าใจง่ายและชัดเจน จนทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในที่สุด 4. ความสวยงาม มีความสำคัญในการสร้างแรงจูงใจ หรือเร้าความสนใจของผู้เรียนให้อยากที่จะเรียนรู้ ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสวยงาม คือความสมดุล ความกลมกลืน ความเป็นหน่วยเดียวกัน การเว้นช่องว่าง และตำแหน่งการแสดงภาพซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ความสมดุล การออกแบบหน้าจอให้เกิดความสมดุลนนั้น หมายถึง เมื่อมองแล้วรู้สึกเท่ากันไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง โดยความสมดุลแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ สมดุลแบบซ้ายขวาเท่ากัน และความสมดุลแบบความรู้สึกเท่ากัน คือการจัดองค์ประกอบหน้าจอ ที่ถึงแม้ว่าสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏบนหน้าจอจะมีรูปร่าง รูปทรง ขนาดและสีที่หลากหลายเข้ามาอยู่รวมกันอย่างอิสระ แต่เมื่อมองภาพรวมแล้วเกิดความรู้สึกเท่ากัน ความกลมกลืน คือเมื่อมองหน้าจอเข้าไปแล้ว องค์ประกอบต่างๆที่อยู่บนหน้าจอให้ความรู้สึกเข้ากันได้ เช่นการเลือกรูปแบบตัวอักษร กราฟิกและเสียงที่สอดคล้องกับเนื้อหา หรือการใช้สีที่สบายตา เป็นโทนสีเย็น เช่นสีฟ้ากับสีม่วง ความเป็นหน่วยเดียวกันหมายถึง การแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบต่างๆ ว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เช่น แสดงเนื้อหาในประเด็นเดียวกัน ออกแบบหน้าจอให้ใช้สีโทนเดียวกัน จัดหมวดหมู่ของปุ่ม ที่มีลักษณะการทำงานคล้ายกันไว้ใกล้กันเป็นต้น การเว้นช่องว่างสำคัญมากในการออกแบบสื่อ เพราะจะช่วยเรื่องการรับรู้ของผู้เรียน เช่น การใช้ช่องว่างในการแบ่งกลุ่มเนื้อหา เน้นเนื้อหาที่สำคัญ และเชื่อมโยงเนื้อหาเป็นต้นทำให้ผู้เรียนรับรู้เนื้อหาได้ง่ายสำหรับหลักการออกแบบช่องว่างที่ดีนั้น ควรพิจารณาให้เหมาะสม ไม่ควรเว้นช่องว่างน้อยเกินไปจนหน้าจอดูอึดอัด หรือไม่ควรเว้นช่องว่างมากเกินไปจนเนื้อหากระจาย ซึ่งยากในการรับรู้ของผู้เรียน ตำแหน่งการแสดงภาพ ถือเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ของผู้เรียน ดังนั้นการออกแบบตำแหน่งการแสดงภาพอย่างไร เพื่อให้เอื้อต่อการรับรู้ของผู้เรียนตำแหน่งที่เหมาะสม ประกอบด้วย 1. การวางภาพด้านขวาของข้อความ 2. การวางภาพด้านซ้ายของข้อความ 3. การวางภาพด้านบนของข้อความ และ 4. การวางภาพด้านล่างของข้อความ สำหรับตำแหน่งการแสดงภาพที่ไม่เหมาะสม คือการวางภาพไว้ระหว่างกลางข้อความ